Ini dia hotel Anda. Kita sudah sampai. Kita benar-benar tepat waktu, jam pukul 8 malam pas. Boleh mengajukan Tania satu pertanyaan? Iya, silahkan. Saya mendengarkan Anda. Apakah Anda ingin layanan mobil untuk kunjungan lokal Anda? Iya, ide yang cemerlang. Berapa harganya? สำหรับบทเรียนที่2ต่อที่3 นี้ ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส กับคนขับรถแท็กซี่ ซึ่งพานักท่องเที่ยวมาถึงโรงแรมป่าตองรีสอร์ทคนขับรถแท็กซี่บอกนักท่องเที่ยวว่าได้มาถึงโรงแรมแล้ว นักท่องเที่ยวพูดชมว่ามาถึงตรงเวลาที่คาดการไว้ คนขับรถแท็กซี่ขอถามนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวบอกให้ถามได้ คนขับรถแท็กซี่ถามว่านักท่องเที่ยวต้องการเช่ารถเพื่อนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ หรือไม่ นักท่องเที่ยวตอบว่าต้องการ และถามว่าคิดค่าบริการเท่าไหร่สำหรับประโยค Ini dia hotel Anda Kita sudah sampai แปลว่า นั่นไงโรงแรมของคุณ พวกเรามาถึงแล้วคำว่า Ini แปลว่า นี่คำว่า Dia แปลว่า เขา มัน คำว่า hotel Anda แปลว่า โรงแรมของคุณ ให้สังเกตว่าภาษาไทย ก็ใช้โครงสร้าง โรงแรมคุณ ได้เช่นกัน คำว่า kita แปลว่า เรา คำว่า sudah แปลว่า แล้ว คำว่า sampai แปลว่า ถึง มาถึง ให้สังเกตว่าบาฮาซาอินโดนีเซียวางคำวิเศษคือคำว่าสุดะหน้ากริยา ในขณะที่ภาษาไทยวางคำวิเศษขยายคำกริยาไว้ในตำแหน่งหลังคำกริยาสำหรับประโยค kita benar-benar tepat waktu jam 8 malam pas แปลว่า เราตรงตามเวลาที่คาดไว้คือ สองทุ่มตรงคำว่า benar แปลว่า ถูก เมื่อเอาใช้เป็นคำซ้ำว่า benar benar จะแปลว่า จริงๆคำว่า tepat แปลว่า ถูกต้องคำว่า waktu แปลว่า เวลา เมื่อใช้ร่วมกับ tepat จะแปลว่า ตรงเวลา คำว่าจัมแปลว่า ชั่วโมง คำว่ามาลามแปลว่า ตอนเย็น หรือตอนค่ำในที่นี้คือคำว่า ทุ่ง ในภาษาไทย คำว่า ปัส แปลว่า ตรง พอดิบพอดี สำหรับประโยค boleh mengajukan satu pertanyaan แปลว่า ขอถามคำถามจากคำถามหนึ่งคำว่า boleh แปลว่า สามารถคำว่า mengajukan แปลว่า เสนอ ในที่นี้คือ ตั้งคำว่า satu แปลว่าหนึ่งคำว่า pertanyaan เปิดตายอันแปลว่าคำถาม ประโยคนี้ใช้โดยไม่มีประธาน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 mendengar ga แปลว่าฟัง สำหรับประโยคคำถาม Apakah Anda ingin layanan mobil untuk kunjungan lokal Anda แปลว่าคุณต้องการใช้รถส่วนตัวเพื่อเที่ยวที่ต่างๆ หรือไม่ คนขับรถแท็กซี่เป็นผู้ถาม เพราะคนขับรถแท็กซี่ต้องการทราบว่านักท่องเที่ยวต้องการเช่ารถเที่ยวหรือไม่ ถ้านักท่องเที่ยวต้องการเช่ารถ เขาก็จะจัดบริการให้ คำว่า a p a k a ะเป็นคำที่ใช้ตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบเป็น ใช่ไม่ใช่ คำว่า ingin แปลว่า ต้องการ คำว่า layanan แปลว่า การบริการ คำว่า mobil แปลว่า รถ คำว่า untuk แปลว่า เพื่อสำหรับคำว่า kunjungan แปลว่า เที่ยว เยี่ยมชมคำว่า l o ก a l แปลว่า ท้องถิ่น สถานที่เที่ยวในท้องถิ่น สถานที่ที่เที่ยวรอบๆสำหรับประโยค Iya, ide yang cemerlang. Berapa harganya? แปลว่า ตกลง เป็นความคิดยอดเยี่ยม ราคาค่าบริการเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวตอบตกลง ชมว่าเป็นความคิดที่ดีมาก และสอบถามราคาว่าคิดค่าบริการนำเที่ยวในราคาเท่าไหร่คำว่า i d ดแปลว่า ความคิดคำว่าอย่างแปลว่า งั้นคำว่าจะมาหลังแปลว่า ยอดเยี่ยม สว่างสวัยคำว่า berapa แปลว่า เท่าไหร่คำว่า harganya แปลว่า ราคา